จากการที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่สถานการณ์การเกษตรนะคะจนกระทั่งมาถึงเรื่องของภูมิปัญญาไทย เรื่องของการจัดการความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปปรับใช้ให้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราก็จะมาสรุปให้เห็นภาพนะคะความเชื่อมโยงของการจัดการความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเราเราลองมาดูภาพนี้นะคะ ซึ่งเราจะเห็นว่ามันเริ่มต้นจากอะไรนะคะในส่วน ส่วนแรกเลยนะคะก็คือความเชื่อมโยงของการจัดการความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยนะคะ เริ่มจากการที่ มีสถานการณ์ปัญหาของเกษตรไทยนะคะ ซึ่งเราจะเห็นว่าสถานการณ์ปัญหานั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าต้องการเรียนรู้หรือว่าต้องการความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมในด้านใดนะคะ ทีนี้ความรู้หรือว่าภูมิปัญญานวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยนะคะ มันก็จะมีอยู่ 4 ด้านด้วยกันนะคะที่เราพูดถึงเราสโคบเข้ามาจริงๆ มันอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าในในรายวิชานี้นั้นเนี่ยนะคะเราสโคบเข้ามาอยู่ 4 ด้านด้วยกันนะคะก็คือ เป็นความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรม ด้านเกษตรแม่ยำนะคะ ด้านอาหารปลอดภัย ด้านเกษตรอินทรีย์แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งทั้ง 4 ด้านนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ ทีนี้มันจะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ยังไง มันก็ต้องผ่านกระบวนการจัดการความรู้นะคะ ซึ่ง ในกระบวนการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนตามที่เราได้กล่าวมาอยู่ 7 ขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนั้นเนี่ยนะคะมันจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามสถานการณ์การเกษตรเราที่เราได้วิเคราะห์ในเบื้องต้นนะคะ ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะ ในกระบวนการจัดการความรู้เราก็มองอยู่ 2 กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มผู้ผลิตกับกลุ่มผู้บริโภค จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในกระบวนการผลิตหรือว่าห่วงโซ่ การผลิตอาหารนั้นเนี่ยมันจะมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะคะแต่ว่าในแง่ของการทำเกษตรแม่นยำอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เราจะโฟกัสไปที่ตัวผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะคะซึ่งในแง่ของการผลิต นะคะในแง่ของการบริโภคนั้นเนี่ยนะคะกระบวนการจัดการความรู้จะเข้ามาสู่การช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหา ซึ่งสุดท้ายนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทีนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเนี่ยมันจะยั่งยืนในเรื่องอะไรบ้างนะคะคือเราจะมองทุกมิติอย่างสมดุลกันเราจะไม่ไม่เทความสนใจหรือการให้ความสำคัญไปในในด้านใดด้านหนึ่งนะคะซึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเศรษฐกิจดีสังคมแย่นะคะมันก็ไม่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ความสำคัญทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะถ้าเราเริ่มจากสถานการณ์ปัญหานะคะแล้วเอาความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรม ทั้งด้านเกษตรแม่นยำอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาผ่านกระบวนการจัดการความรู้ โดยผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคนะคะร่วมกันในการดำเนินการ ก็จะนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนนะคะ เศรษฐกิจที่ยั่งยืน หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะทั้ง 3 มิติ 3 ด้าน อันนี้ก็จะเป็นภาพความเชื่อมโยงนะคะ ตั้งแต่สถานการณ์ปัญหาแล้วก็กระบวนการจัดการความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะภูมิปัญญาความรู้นวัตกรรม ซึ่งอาจจะเป็นภูมิปัญญาไทยนะคะก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนได้โดยกระบวนการจัดการความรู้นะคะ ทีนี้ในส่วนของปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และก็นวัตกรรม ด้านต่างๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะมันก็จะมีปัจจัยอยู่หลายด้านด้วยกันที่เราจะต้องให้ให้ความสำคัญนะคะปัจจัยแรกเลยนั้นเนี่ยนะคะก็คือเป้าหมายหรือว่าวิสัยทัศน นะหรือหัวข้อความรู้นะคะอย่างที่เราได้ได้เรียนรู้ในเบื้องต้นนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหัวข้อความรู้นั้นเนี่ยจะมาจากที่ไหน จริงๆมันก็มาจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็สมาชิกหรือว่ากลุ่มหรือว่าชุมชน ก็จะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าปัญหาเหล่านั้นนั้นเนี่ยมันต้องการหัวข้อความรู้ในเรื่องอะไรนะคะอีกประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือ ลักษณะความรู้ ฐานความรู้นะคะซึ่งอาจจะมาจากภายในหรือว่าภายนอกนะคะซึ่งเราพูดถึงความรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะความรู้ทั้งภายในและภายนอกนั้นเนี่ยต้องถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมนะคะประการที่ 3 ก็คือแหล่งความรู้นะคะที่สามารถเข้าถึงแล้วก็ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนได้นะคะมันก็อาจจะต้องมี แหล่งความรู้ที่สำคัญนะคะ ซึ่งปัจจุบันนั้นเราก็มองแหล่งความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ อีกประการหนึ่งก็คือคุณลักษณะของบุคลากรในทีมที่จัดการความรู้มีความกระตือรือร้นไหมมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนไหมนะคะอาจจะเป็นบุคลากรที่เป็นสมาชิก เป็นผู้นำกลุ่ม หรือว่าเป็นผู้บริหารนะคะ เทคโนโลยีและกระบวนการก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเข้ามามีบทบาทเยอะมาก ในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะบรรยากาศวัฒนธรรมในการทำงานของกลุ่มของชุมชนนะคะการประเมินผลการจัดการความรู้นะคะในการจัดการความรู้นั้นเนี่ยที่สำคัญต้องมีการประเมินผลนะคะซึ่งบางครั้งเราใช้เครื่องมือที่กล่าวมา ก็คือการการทำ AAR การทำ After Action Review นะคะหรือว่าการมีประเมินโดยใช้ best practice นั่นเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการสืบค้นในเรื่องของการค้นหาผลที่มันเกิดขึ้นนะคะการมีเครือข่ายภาคีชุมทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะการจัดการความรู้ที่ดีนั้นเนี่ยนะคะต้องมีภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีแหล่งความรู้ที่หลากหลาย สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการ สนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นถ้าเป็นองค์กรนะคะระดับบริหาร ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัตินะคะต้องมาทำงานร่วมกัน หรือถ้าเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเกษตรกรนะคะก็ต้องให้ความสำคัญของภาคส่วน อย่างเช่น หน่วยงานสนับสนุนต่างๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญา แล้วก็นวัตกรรมในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้านทั้งด้าน เกษตรแม่นยำนะคะ ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยด้านเกษตรอินทรีย์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุดค่ะ